ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ของผู้สูงอายุ แบ่งเป็นปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในได้แก่ความเข้มแข็งภายในจิตใจของผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุที่มีทัศนคติที่ดี ต่อการดำเนินชีวิตที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต มีความภาคภูมิใจในตนเอง จะเป็นผู้สูงอายุที่มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง อารมณ์ที่มั่นคง ซึ่งจะแตกต่างจากผู้สูงอายุที่รู้สึกว่าตัวเองล้มเหลว ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมา หากมีเหตุการณ์เข้ามากระทบ ก็จะยิ่งทำให้ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้ มีความเศร้าโศกเสียใจมากกว่าบุคคลผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่ม ที่สามารถจะดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีที่ผ่านมาในเรื่องของสภาพร่างกาย สภาพร่างกายในความพร้อมของร่างกายก็จะส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้สูงอายุเช่นกัน ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง ย่อมมีจิตใจที่สดชื่น แจ่มใสขณะที่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องพึ่งพิงบุคคลอื่น อยู่ตลอดเวลาในการดำเนินชีวิตประจำวัน มักรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าหรือความภูมิใจในตัวเองลดต่ำลง เนื่องจากการคิดว่าตัวเองเป็นภาระของบุคคลอื่น เรื่องของการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ผู้สูงอายุที่มีการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนามาอย่างต่อเนื่อง จะทำให้มีหลักยึดเหนี่ยวในจิตใจ มีอารมณ์มั่นคงสามารถจะมองเหตุการณ์ได้ตามความเป็นจริง มีอารมณ์ที่เยือกเย็น พร้อมรับที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ในผู้สูงอายุที่ปราศจากการมีหลักยึดเหนี่ยวในจิตใจด้วยหลักทางศาสนาแล้ว เราอาจจะพบว่าเป็นผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบค่ะ ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายนอกที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ หรือเป็นสังคมที่สำคัญของผู้สูงอายุ นั่นคือสัมพันธภาพในครอบครัวนะคะ หากผู้สูงอายุที่มีผู้มีคู่ชีวิตหรือว่าหรือว่ามีลูกหลานคอยดูแลเอาใจใส่ ผู้สูงอายุจะมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง มีแหล่งประโยชน์ในการช่วยเหลือหากผู้สูงอายุได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ใดๆเข้ามา แต่หากเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีหรือเราที่เรียกว่าโดดเดี่ยวนะคะไม่มีเครือข่ายทางสังคม ไม่มีลูกหลานหรือว่าไม่ได้รับความเข้าใจความรัก จากบุคคลในครอบครัว ย่อมเป็นผู้สูงอายุที่มีความเปราะบางทางอารมณ์ค่ะ ปัจจัยภายนอกเรื่องที่ 2 ก็คือเรื่องของความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบนะคะ หากความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบ ทำให้ผู้สูงอายุคิดว่าตัวเองไม่สามารถที่จะก้าวผ่าน เหตุการณ์เหล่านั้นมาได้ จะทำให้ผู้สูงอายุหน่วยอยู่ในอารมณ์ที่เศร้าโศกอย่างมาก แล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งแตกต่างจากผู้สูงอายุที่สามารถรับรู้เหตุการณ์ได้ตรงตามความเป็นจริง มีจิตใจที่พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาที่เข้ามา และ 3. ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพอากาศ หรือสภาพแวดล้อมย่อมมีผลต่ออารมณ์ของบุคคลนะคะ โดยเฉพาะในวัยผู้สูงอายุเรามักพบว่า ในวันที่ท้องฟ้าหม่นหรือมีฝนตก หรือแม้เข้าฤดูหนาวนะคะเราจะพบว่าจะทำให้บุคคลเนี่ยมีความรู้สึกซึมเศร้า เศร้าหม่นหมองได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีความเปราะบางทางอารมณ์